รื่องต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการสรรหาบุคลากร ก่อนอื่นต้องเข้าใจความสำคัญของการสรรหาบุคลากรก่อนว่าเราสรรหาไปเพื่ออะไรนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องการให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือตัว competency นะคะก็คือตัว knowledge ตัว skill ตัว attribute หรือความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์การระบุไว้นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการรับไม้หรือการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนะคะข้ามหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานก็ได้นะคะ แล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจทั้งหน่วยงานและบุคลากร ตัวหน่วยงานก็ได้คนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน ตัวบุคลากรก็จะมีความพึงพอใจว่าตัวเองทำงานเก่งนะคะ มีความก้าวหน้าในอาชีพนะคะ แล้วก็จะทำให้ให้เราเนี่ยเกิดจะเจตคติที่ดีนะคะ เป็นวัฒนธรรมขององค์การว่า คนที่มีความรู้มีความสามารถก็จะได้รับการตอบแทนนะคะ ไม่ว่าจะการเลื่อนขั้นนะคะเข้าสู่ตำแหน่งนะคะของของตำแหน่งใหม่ๆ ที่ องค์การระบุไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเจตคติที่ดีว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะได้รับการตอบแทนค่ะสำหรับระบบของการสรรหาบุคลากรเนี่ยมี 2 ระบบนะคะที่อยากนำเสนอในในรายวิชานี้ก็คือ ระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรมสำหรับระบบแรกนะคะระบบอุปถัมภ์ นะคะแล้วก็ทราบอยู่แล้วคำว่าอุปถัมภ์อุปถัมภ์แปลว่าค้ำชู เพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์เนี่ยใช้มานานแล้วนะคะ ตั้งตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาก็เคยมีหลักคัมภีร์ไบเบิลนะคะ ที่บอกว่าในเรื่องของการสรรหาเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือของไทยก็ตามนะคะ ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะ ซึ่งมี 3 วิธีนะคะ ก็คือวิธีแรกก็คือสืบสายโลหิตนะคะก็ ความเป็นพี่เป็นน้องอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าบริษัทหรือองค์การใหญ่ๆนะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะที่เป็นที่รู้จักของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสืบสายโลหิตนะเป็นพี่เป็นน้องนะคะแล้วก็มาทำงานช่วยเหลือกิจการ หรือระบบแลกเปลี่ยนนะคะระบบแลกเปลี่ยนก็คืออาจจะแลกเปลี่ยนกับอของขวัญเงินทอง มากับตำแหน่ง นะคะอันนี้นี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าข้อดีข้อเสียยังไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอภิปรายตรงนี้นะคะ เดี๋ยวคขอยไปดูกันนะคะ ส่วนระบบที่ 3 ก็คือระบบชอบพอเป็นพิเศษนะคะ ถูกใจใครคุยกับใคร คนนี้มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงาน ก็อาจจะมาช่องทางนี้นะคะ ก็คือระบบชอบพอพิเศษค่ะสำหรับข้อดีข้อเสียของระบบอุปถัมภ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะ ข้อดีของระบบอุปถัมภ์นะคะ เนื่องจากความชอบพอสายโลหิตหรือการแลกเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยการพูดคุยกันนะคะ อย่างเช่นอาจารย์วรินทร์คุยกับลูกศิษย์นะคะ โอ้โห เด็กคนนี้มีความรู้ความสามารถดี รวมถึงคุณลักษณะที่จะทำงาน มีความทุ่มเท โอ้อาจารย์ก็แนะนำบริษัทองค์กรเลยนะคะ เพราะว่าเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือสามารถที่จะหาบุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ หรือการบริหารหรือผู้บริหารเนี่ยมาสั่งการได้ ดูคนที่มีความสามารถตรงเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นข้อเสียก็คือเนื่องจากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษร หรือกฎระเบียบที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยทำให้เราเนี่ยคัดเลือกคนดีคนเก่งที่เราตรงกับการใช้งานได้เร็วนั้นมันก็ลดขั้นตอนตรงนี้ไป ประเด็นที่ 3 อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อย อย่างเช่น ถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะคุยกันรู้เรื่อง เพราะฉะนั้นมุมมองต่างๆทิศทาง ธุรกิจของครอบครัวนะคะก็จะสามารถทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ เพราะว่าคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็บางตำแหน่งต้องใช้คนที่สามารถไว้วางใจได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีผู้บริหารก็ต้อง คัดเลือกคนนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถทักษะแล้วเนี่ยก็อยากจะได้คนที่สามารถไว้วางใจได้นะคะค่ะสำหรับข้อเสียของระบบอุปถัมภ์นะคะ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกมา โดยสายโลหิตหรือการชอบพอต่างๆ อันดับแรกบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำงานได้จริงหรือเปล่า รู้ จริงไหมสามารถจริงไหม หรือคุณลักษณะที่เหมาะกับงานเนี่ยได้จริงไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะลึกส่วนใหญ่จะยึดหลักความพึงพอใจมากกว่า คนที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งนะคะคิดว่าบางทีก็เอาไปฝึกได้นะคะหรืออบุคลากรที่เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยก็จะมุ่งรับใช้หัวหน้า หรือคนที่แนะนำมา มากกว่าหน่วยงาน เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นพักเป็นพวก อันนี้ก็จะเกิดผลเสียกับองค์การในระยะยาว เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานนะคะ คนที่เข้ามาโดยระบบของชอบพอเนี่ยก็จะมุ่งรับใช้คนมากกว่างาน อันนี้อันนี้ต้องต้องพึงระวังไว้ หรือคนที่ทำงานเดิมนะคะ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่ทำงานเดิมเนี่ยถ้าเขามาในระบบของความรู้ความสามารถเนี่ย เขาก็จะมีความรู้สึกว่าขาดมั่นความมั่นคง หรือหลักประกันในความก้าวหน้าในตำแหน่ง เพราะว่าใครก็เข้ามาได้ถ้าเกิดอะไรคะรู้จักหัวหน้าหัวหน้าแนะนำมาหรืออยากใช้งานในเฉพาะบางตำแหน่งเพราะฉะนั้นคนที่ทำงาน นะคะอยู่เดิมก็อาจจะขาดความมั่นคง หรือคนที่เลือกมาใหม่ ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเกิด การมั่นคงในตำแหน่งนะคะที่จะทำงานต่อไปอย่างระยะยาวหรือเปล่านะคะเพราะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคัดออกเมื่อไหร่ อันนี้ก็เป็นผลเสียอีกเรื่องหนึง่งสุดท้ายเนี่ยสำคัญมาก เนื่องจากถ้าเราได้คนที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่ตำแหน่งที่องค์การต้องการเนี่ยจะทำให้เกิดองค์การเนี่ยพัฒนายากนะคะ เพราะว่าบางทีระบบอุปถัมภ์เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องของ ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับตำแหน่งแล้วก็จะทำให้องค์การเนี่ยเกิดการพัฒนาช้าแล้วก็ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของข้อเสียของระบบอุปถัมภ์นะคะทีนี้ระบบที่2ที่อยากนำเสนอก็คือระบบของคุณธรรมนะคะซึ่งระบบคุณธรรมเนี่ยเป็นการขจัดอุปสรรค หรือข้อเสียของระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นในระบบอุปถัมภ์เนี่ย ก็จะยึดหลักการบริหารนะคะ โดยใช้หลักระบบคุณธรรม 4 ประการคือนะคะ อันแรกก็คือในเรื่องของอความเสมอภาคในโอกาสนะคะ เวลาเราสรรหาคนเข้ามาทำงานเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าจะเพศอะไร พิการหรือไม่พิการเพียงแต่มีตัว competency หรือความรู้ทักษะคุณลักษณะ ที่เหมาะกับตำแหน่งที่องค์การต้องการ อันนี้ก็คือความเสมอภาค ทุกคนถ้ามีความรู้ความสามารถมีความเก่ง ก็จะสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่องค์การต้องการได้ อีกอันนึงนะคะก็คือความสามารถอันนี้ต้องคัดที่ตรงกับตำแหน่งจริงๆรู้นะคะ ในงานที่จะทำมีทักษะมีความเชี่ยวชาญในงานที่จะทำ หรือมีคุณลักษณะที่เหมาะกับงานที่จะทำคนไหนที่ตรงที่สุดดีที่สุด ก็จะสามารถที่จะได้เข้าทำงานสำหรับหลักความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากเราคัดเลือกคนเก่ง คนดีเข้ามาทำงานที่ตรงกับตำแหน่ง เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาทำงานในองค์การเขาก็จะมีความภาคภูมิใจ ในการทำงานรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ไม่ต้องทำงานมุ่งรับใช้ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มุ่งรับใช้งานในบทบาทในหน้าที่ที่ตรงกับตำแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบ อันนี้เขาก็จะมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเท สุดท้ายก็คือในเรื่องของความเป็นกลางทางการเมือง เนื่องจากไม่ได้เป็นเด็กใครนะคะไม่มีเจ้านายเจ้านายของตัวเองคืองาน เพราะฉะนั้นความเป็นกลางในการทางทางการเมืองก็ จะเกิดขึ้นวัฒนธรรมความเป็นพักเป็นพวกนะคะพวกใครจะได้รับโปรโมทอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย อันนี้ก็คือข้อข้อดีนะคะถ้าเราใช้หลักนะคะในการบริหารในการสรรหาบุคลากร โดยใช้หลักคุณธรรม 4 ประการเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็จะได้ทั้งคนดีและคนเก่งที่ตรงกับตำแหน่งงานเข้ามาทำงาน ตามตำแหน่งที่องค์การต้องการ สำหรับข้อดีในภาพรวมของระบบคุณธรรมนะคะ อันนี้ก็ได้กลิ่นไปบ้างพอสมควรแล้วว่า ข้อดีนะคะก็คือหน่วยงานเนี่ยได้คนหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่ตรงกับตำแหน่งที่องค์การต้องการ เพราะฉะนั้นเวลาทำงานก็จะสามารถทำงานสำเร็จนะคะ คนสำเร็จคนเก่งเข้ามาทำงานนะคะ งานก็สำเร็จตรงกับ เป้าหมายขององค์การนะคะ บุคลากรเกิดความก้าวหน้า มีขวัญ มีกำลังใจนะคะ ทำงานอย่างทุ่มเท ผลภาพรวมองค์การก็จะก้าวหน้านะคะ สังคมบ้านเราก็จะอะไรคะ มีองค์การที่เกิดผลสำเร็จนะคะ มีไรายได้ มีผลประกอบการที่ดี เพราะนั้นภาพรวมในประเทศชาติก็จะดีขึ้น แล้วก็ประเทศเราก็จะสามารถแข่งขันได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมนะคะให้กับทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือคนที่เข้ามาทำงานแล้วโหมีความมั่นใจนะคะตัวเองมาด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้พึ่งใคร เพราะฉะนั้นเป็นไงคะมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะออย่างถ้าเราจะเห็นภาพก็คือกลุ่มของข้าราชการที่คัดเลือกคนดีคนเก่งกว่าจะผ่านกรองแต่ละระบบเข้ามาทำงานเนี่ยยากแล้วก็ วลาทำงานเนี่ยเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเวลาเราแต่งชุดพระอาจารย์ก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อน เราจะแต่งชุดเราจะมีความภาคภูมิใจมาก ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อข้อดีอันสุดท้ายก็คือในภาพรวมนะคะคนดีคนเก่งก็มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกัน ข้อเสียสำหรับข้อเสียของระบบคุณธรรม เนื่องจากมีขั้นตอนมีการสั่งการมีระบบ เพราะฉะนั้นกว่าจะได้คน นะคะที่ตรงกับตำแหน่งงานนะคะคนดีคนเก่งที่ตรงกับตำแหน่งงาน จะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนนะคะรวมถึงมีค่าใช้จ่ายมากเนื่องจากอะไรคะแต่ละระบบไม่ว่าจะเป็นประกาศ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการคัดเลือก ต้องใช้กรรมการหลายๆชุด เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จำนวนมากนะคะรวมถึงระยะเวลาล่าช้ากว่าจะประกาศผลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสีย เราอยากใช้คนทำงานอย่างเร็วบางทีต้องรอ นะคะขณะเดียวกันบางทีองค์การเนี่ยมีพนักงงานหรือบุคลากรเกษียณไปแล้วก็ยังต้องรอ ถ้าเราใช้ระบบคุณธรรมเนี่ยเพื่อให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องรอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราจะต้องตระหนักถึงดังนั้นองค์การก็จะต้องดูนะคะว่าระบบไหน ระบบอุปถัมภ์ระบบคุณธรรม สอดคล้องกับตำแหน่งไหนทิศทางขององค์การเป็นยังไงเป้าหมายเป็นยังไงอันั้นจะต้องเลือกใช้ ที่ถูกต้องนะคะ ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดผลเสียต่อองค์การเองนะคะ ในแต่ละประเภทนะคะ